มันไม่เห็นชัดน้องซูมเข้ามาแป๊บเดียวจะตัดต่อวิดีโอ กี่กี่เซเกตละกี่วินาทีละเอาสามสิบห้าแล้วหยุดเลย самом деле